Come on, come on. Yeah. Yo, yo. Uh. ไม่มีใคร ไม่มีนมตอ listen to me My name be J King who b o u g h to be Big K ไม่น่า yes โตกูโฟโล่รักแต่ยาวดันเป็นสายจีโลกูเติบตาต้มโตของจริงไม่ได้โมกูกลัวแล้วครับ กับรักที่ไม่กล้าแสดงโชว์กูเก็บนะครับไก่ระวังนะวันชโนกูจุดนะครับกับไม่สาวลงแต่งโมไปแล้วครับเข้าวัดทั้งแต่นักโมนักโมตัวติดโมสามโกสาธุสาธุสาธุสาธุอ่ะอ่ะ ไม่มีใครแล้วไม่มีเธอ ไม่ได้มันโนโนโนลืเธอไปแล้วไืมลูกเธอแล้ว ไม่มี กูโซล้วไม่มีใคร ไม่มีนมต่อโต เจอสามตัวของจริงไม่ได้โมกูกลัวแล้วครับกับรักไม่แสดงโชว์แข็ดแล้วครับกับดอนวอนชโนกุดแล้วครับเก็บไปสามตัวแต่งผมไปแล้วครับ เข้าวัดต้องแต่งน้ำโมน้ำอุจโตทำโมทำโมสังโมสาธุเราสาธุ now the way to south side yeah uh, uh, uh, s a t u r d y wedding yeah uh, let's go uh, uh, baby go. Yeah. Uh, go, go, go. Come on, come on. Ciao.